แล้วพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนวิธีการทำสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวค่ะ ในตอนที่ผ่านๆมาอ้อมและเชฟได้สอนวิธีการเลือกเนื้อปู การแกะเนื้อปู การเลือกผักและผลไม้กันมาแล้วนะคะ และในตอนนี้ก็เป็นตอนที่ทุกคนรอคอยนะคะ คือเป็นตอนของการสอนวิธีการทำสลัดนี่แหละค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เชฟคะ how we gonna start with this dish เราจะเริ่มทำยังไงกันคะ Okay so how how we gonna start we we will make the apple and crab salad นะ so the first major thing is start cutting the veg uh, the fruits and Okay so let's start what is the first one you want so to first do? I'm gonna use a peeler that's a peeler a common peeler it peels very very good and it um, and it takes the skin off really the skin because if you use a knife you take more than the skin mm. อันนี้คืออุปกรณ์ในการ ปอกผิวผลไม้โดยเฉพาะเลยนะคะ And also are going to use a small tanning knife อ๋อแล้วก็ต้องใช้ตัวมีดอันเล็กด้วยค่ะ Yeah let's start เริ่มกันเลยค่ะเชฟ So first thing you do เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะปอกจากผิวมาโดยที่มันไม่กินนไรเข้าไปเป็นแอปเปิลเขียวนะคะที่เราใช้ What is the reason why you use a green apple chef uh, Green apple gives a good um, uh, contrast to the sweet crab. So when you use something acidic, because it's quite sweet but also acidic, it gives a good contrast to the salad. So here as you see, I take all the skin off and then I cut the apple in quarters. Yes, หั่นเป็นหั่นสี่นะคะ cut the bad parts out, always cut the bad parts out and then I cut the apple out. So you see here. แล้วเราก็ตัดไส้มันออกนะคะ You see sometimes the apple is bruised you e a h y need to cut that out it's quite important ถ้าเหมือนกับว่าพอเราตัดแล้วเนี่ยเราเจอส่วนที่มันช้ำเนี่ยเราก็ต้องตัดออกเนี่ยนะคะพอเราตัดตัวไส้ตัวเม็ดออกแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นชิ้นแอปเปิลอย่างนี้นะคะ so if you uh, don't mix if you want to keep the apple for longer you can but then you have to add some acidity yes. so you can put it in water bit of water with a bit of lime juice and then you can keep it longer อ๋อสำหรับใครที่หั่นแอปเปิลแล้วอยากจะยังไม่ทำเลยเนี่ย วิธีที่จะทำให้เนื้อแอปเปิลเนี่ยยังไม่ไม่ดำนะคะ ก็คือการแช่แอปเปิลลงไปในน้ำที่ผสมกับน้ำมะนาวแล้วแอปเปิลก็จะยังมีความขาวความเขียวอยู่ค่ะ Okay, so I take a bowl, นะ and then I'm g o n n a cut the apple in small, small squares. ตอนนี้เชฟก็จะหั่นเนื้อแอปเปิลนะคะ ให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆอะค่ะ small squares because at the end of the day it's all the look that counts uh? so when you see that the apple is nicely cut yeah. uh, it combines nice with the crab so you use the whole apple I will I won't use the whole apple oh, but okay. but I just cut the whole apple I'm not gonna waste that yes so I cut uh, I cut what I need and then the rest I can use for, for something else. No? So now you see, cutting the whole apple nice blocks, cubes. Now in kitchen terms, they call that brunoise. โอ้โหภาษาอะไรคะเชฟภาษาฝรั่งเศส oh, is a French mm, it's French yeah. can you say it again brunoise brunoise ซึ่งแปลว่า <laughs> it's like this it's a dice yes it's dice dice. รูมาโอ้ตาแล้พูดไม่ได้ค่ะต้องให้เชฟเป็นคนพูดนะคะ so that's your first your first ingredient for the for the salad ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมอันแรกก็คือตัวของแอปเปิ้ล so the next ingredient we'll use is orange ค่ะส่วนผสมต่อมาก็คือเป็นส้มนะคะ Are you gonna segment this Yes I will use different knife ค่ะ so same same ตัวนี้ใช้มีดเล็กธรรมดานะคะ ก็เชฟเขาหั่นตรงหัวก่อน important is t much of the skin off คือเราเชฟก็จะเอาเปลือกเหมือนเนื้อเยื่อที่ว่าหุ้มตัวตัวเนื้อส้มออก Also the orange will have a nice acidity to your salad so it's quite important that you um, you put a nice balance of apple and orange yes. to the dish. Because apple also have a bit of the sour taste and yeah. it's uh, orange เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรามีความอมเปรี้ยวของแอปเปิลแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวของตัวส้มด้วย See? Yeah. So I will keep that. it's going to be maybe up t o one, two more. o h c o s t h a t l i k e w h e n they look colorful, w i t h it? Yeah, and this is again, this yeah. is important that everything has a lot of color. ค่ะ เพราะว่าเห็ e ไ he c h ่เชฟเขา t ลือกผลไม้มา e นี่ย นอกจาก t นส่วนของตัวรสชาติแล้วเนี่ย เรื่องสีสันก็เป็นส่วนสำคัญนะคะ เพราะว่าส้มก็จะมีสีส้มแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวทับทิมใช่ไหมคะ แล้วก็มีเนื้อแอปเปิลมันก็จะมีหลากหลายสีสันอยู่ในจานของเรา ก็ทำให้จานของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น so next I will use is uh, spring onion. They yes. call it in American, they call it scallions. So sometimes you see it in a book. Now, and I'm going to use the demi chef knife. Yes. Quite a big knife. วันนี้เชฟเขาจะใช้เป็นเชฟไนท์นะคะก็คือเป็นมีดของเชฟที่มันจะใหญ่กว่ามีดทั่วๆไปค่ะโอเค s o simple. เชฟเขาจะหั่นเอาเฉพาะตรงหัวก่อนนะคะ o

green part, the green part yes. is spring onion. I'm gonna mix it into sauce. You will see once I make my sauce. คือเชฟก็จะแยกกันระหว่างส่วนหัวของต้นหอมกับส่วนปลายที่เป็นสีเขียวนะคะ เพราะว่าส่วนนี้เขาจะใส่ลงไปในสลัดเนื้อปูแต่ส่วนของปลายที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะใส่ลงไปในตัวซอสซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นตอนต่อไปนะคะเห็นเชฟใช้มีดไหมคะเป็นเราคงโดนมีดบาดไปแล้วค่ะ this is going to be for the garnish you will see once I mix I will mix that with uh, corns so, So now, next thing we'll do. So I take this off? Yes. yes. So now, which which what I will do? I'll make my um, <clears throat> crab salad. ี้เราก็จะเริ่มผสมกันแล้วนะคะ so first first ingredient I will put the crab ค่ะ แล้วเราก็เอาเนื้อปูนะคะ ใส่ลงไปในชาม so this is quite moist so I mix the legs or the claws with the body meat ก็เราใส่ได้ทั้งในส่วนของที่เป็นตัวเนื้อปูตัวของที่เป็นเนื้อกล้ามปูได้เลยนะคะ second thing I mix I will mix the mayonnaise แล้วก็ใส่มายองเนสที่เรา พิ่งทำกันนะคะ comes a nice moisture next thing I will mix with the apples แล้วมาใส่แอปเปิลค่ะ and will come orange I try not to have too much juice otherwise it's gonna be too too soft ก็คือเราใช้เฉพาะตัวเนื้อมันนะคะ เพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันเนี่ยที่ว่ามันอยู่ในถ้วยเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อสลัดของเราเนี่ยเหลวเกินไปนะคะ see that now scallions so scallions are cut I'm gonna put them in there as well แล้วก็ต้นหอมที่เป็นส่วนบนนะคะสีขาว scallions go in there as well don't mix it too much otherwise it's gonna be mousse นะ so เชฟบอกว่าอย่าคนมากอะค่ะเพราะคนมากเดี๋ยวพวกส่วนผสมต่างๆมันจะเละนะคะ so now I'm gonna put some oh, what are you using chef chef ใช้อะไรคะเนี่ย that's a that's a zester no this this used to zest things อ๋อเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า zester นะคะมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขูดผิวของพวกมะนาว บิดที่มันออกมา มันก็จะเป็นแค่ส่วนของผิวอย่างเงี้ยค่ะ Then some lime juice, just a tiny bit. แล้วก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะ เป็นการเพิ่มรสชาติ then I mix my salad. last thing, แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะคะ add some salt. Yes. ในส่วนของตัวสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวค่ะ และสำหรับในตอนต่อไป เราจะมาสอนวิธีการทำเครื่องเคียงสลัดกันนะคะ เพราะว่าตอนนี้เราได้ในส่วนของตัวเนื้อสลัดแล้ว เราก็จะมาลองดูกันว่า ตัวเครื่องเคียงที่จะใช้รับประทานกับตัวสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวนั้นคืออะไรกันติดตามชมได้ในตอนต่อไปเลยนะคะ